แนะนำขั้นตอนการอัปเกรด แรมให้กับ iMac ขนาด 27 นิ้วของปี 2020 นะครับสำหรับวิธีนี้เองก็สามารถใช้กับ iMac รุ่นเก่าๆ ได้เช่นกันนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อม iMod นะครับ ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัปเกรดแรมให้กับเครื่อง iMac นะครับ โดยในรุ่นนี้เราจะใช้ iMac ขนาดหน้าจอ 27 นิ้วรุ่นปี 2020 เครื่องที่เราซื้อมานะครับ จะติดตั้งแรมมาจากโรงงานขนาด8 g b เท่านั้นนะครับ โดยแรมที่ให้มานั้นจะมี 2 สล็อตขนาดความจุ4 g b จำนวน 2 ตัวนะครับ รวมมาเป็น8 g b แต่ทั้งนี้ใน iMac 27 นิ้วตัวนี้จะมีช่องของแรมมาให้ทั้งหมด 4 ช่องนะครับ ดังนั้นทำให้ iMac ปี 2020 นี้มีความสามารถในการรองรับแรมสูงสุดถึง128กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับในรอบนี้เราจะใช้แรมทั้งหมด64กิกะไบต์โดยจะแบ่งเป็นแรมจำนวน16กิกะไบต์4ตัวนะครับสำหรับขั้นตอนนั้นทำอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับค่อนข้างที่จะง่ายเลยลำดับแรกให้เราทำการชัดดาวน์ iMac ของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นไปที่ด้านหลังของตัวเครื่องครับให้ถอดสาย power cord ออก และที่พอร์ตตรงนั้นนะครับจะมีปุ่มให้เราสามารถกดเข้าไปที่บริเวณปุ่มนั้นนะครับจะทำให้ฝาหลังของที่ปิดช่องแรมนั้นโผล่ออกมานะครับขั้นตอนต่อมาครับ เราจะเห็นสลักที่อยู่ด้านบนทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ให้ผลักออกไปด้านข้างทั้ง2ฝั่งนะครับจากนั้นตัวสล็อตของแรมก็จะเคลื่อนตัวลงมาครับให้ถอดแรมตัวเก่าออกทั้งหมดนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยแรม ใหม่เข้าไป ผมให้คำแนะนำอย่างนี้ครับหลังจากที่เราติดตั้งแรมทั้งหมดเข้าไปแล้วนะครับ ใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อย เชื่อมต่อสาย power cord ให้เสร็จ หลังจากที่เราเริ่มเปิดเครื่องครับ ตัวเครื่องนั้นจะใช้ระยะเวลาสักพัก นะครับประมาณสัก 1-2 นาทีก่อนที่ Apple Logo จะขึ้นที่หน้าจอของ iMac ดังนั้นอาจจะต้องใจเย็นๆสักพักหนึ่งเพราะว่าตัวเครื่องจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ติดตั้งเข้าไปนะครับถ้าใครกำลังมองหาวิธีการอัปเกรด RAM ให้กับ iMac ของเราอยู่นะครับนี่คือขั้นตอนที่เรานำมาให้ชมกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของเราด้วยนะครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ